สำหรับการสร้างประโยคปฏิเสธนั้น ภาษาอินโดนีเซียใช้ง่ายเหมือนกับภาษาไทย คือการนำคำว่า tidak ซึ่งแปลว่าไม่มาวางหน้ากริยา ในขณะที่ภาษาฝรั่งเศสเมื่อจะสร้างประโยคปฏิเสธธรรมดาธรรมดา ต้องใช้สองคำคือคำว่า ne ที่ต้องวางหน้าคำกริยาและคำว่า p a ที่ต้องวางหลังคำกริยา ตัวอย่างประโยคปฏิเสธ ฉันไม่หิว แปลเป็นภาษาไทยว่า saya tidak lapar ฉันไม่กิน แปลเป็นภาษาไทยว่า saya tidak makan ฉันไม่ไป แปลเป็นภาษาไทยว่า saya tidak pergi ฉันไม่มา แปลเป็นภาษาไทยว่า saya tidak datang ฉันไม่ซื้อ แปลเป็นภาษาไทยว่า saya tidak beli